สวัสดีครับ หวยล่ำซำวันนี้ขอแนะนำระบบการฝากออโต้เพียง 5 วินาทีเท่านั้น ซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยตนเองง่ายๆ เพียงแค่คลิกคำว่าสมัครสมาชิก ใส่เบอร์มือถือของคุณและรหัสผ่านสองครั้ง เลือกธนาคาร พร้อมกรอกเลขที่บัญชี เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าไปเล่นหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วครับ เมื่อเข้าไปถึงหน้าเว็บไซต์ก็จะเห็นได้ว่ามีหวยที่เลือกเล่นมากมาย ทั้งหวยรัฐ หวยทกสหวยออมสิน หวยลาว หวยฮานอย หวยหุ้น หวยยี่กี แบบครบชุดไปเลยครับ การฝากถอนก็รวดเร็วปลอดภัยแน่นอนแบบระบบออโต้เพียง 5 วินาทีเท่านั้น นอกจากนี้เราก็ยังให้รายได้กับคุณ กับการแนะนำเพื่อน ท่านก็จะได้รับอัตราการจ่ายจากเราไปเลย 8%เพียงแค่คุณเชิญเพื่อนมาแทง 1,000 บาท ท่านก็จะได้รับจากเราไป 80 บาท ยิ่งชวนเพื่อนมาก ท่านก็จะยิ่งได้ค่าคอมมากครับ ติดปัญหาด้านใดสามารถติดต่อสอบถามแอดมิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ คุณลูกค้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ